วัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกออบเจกต์และทิกฟอร์มไฟล์นะคะซึ่งในการทำงานด้านเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถแทรกวัตถุออบเจกต์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใส่รูปภาพได้นะคะ เช่น การแทรกไฟล์ PDF การแทรกไฟล์รูปภาพ หรือการแทรกไฟล์บนเอกสารอื่นๆนะคะเช่นโน้ตเพจเป็นต้นนะคะซึ่งการแทรกนะคะมี 2 ลักษณะก็คือ อ็อบเจกต์แทรกจากวัตถุจากไฟล์อื่นๆ นะคะ แล้วก็แทรกจาก text form file นะคะ ซึ่งเป็นการแทรกวัตถุไฟล์เอกสารประเภทอื่นๆ นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะ เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกวัตถุจากไฟล์อื่นนะคะ1นนะคะ คลิกเลือกตำแหน่งที่เราจะแทรกนะคะ แล้วก็คลิกที่แท็บ insert นะคะ ในกลุ่มคำสั่งของเท็บ Text นะคะ คลิกคำสั่ง Object ค่ะ แล้วคลิกเลือก Object นะคะ จากนั้นเราก็คลิกไฟล์นะคะ ในตัวอย่างนะคะ ก็จะยกตัวอย่างเป็นไฟล์ PowerPoint นะคะ แล้วก็คลิกโอเคค่ะ ซึ่งเมื่อเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมใหม่ขึ้นมานะคะ จากนั้น เราก็ต้องมีการปรับตกแต่งนะคะ เราก็สามารถตกแต่งจากไฟล์ที่เราแทรกขึ้นมาได้นะคะ จากนั้นนะคะเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วนะคะ ให้ปิดหน้าต่างใหม่นะคะ โดยการคลิก พื้นที่ว่างนะคะบริเวณที่เป็นสีเทานะคะ ผลลัพธ์นะคะเราก็จะได้การแทรกวัตถุจากไฟล์ powerpoint มานะคะ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างในการแทรก text form file นะคะ คลิกตรงที่เราต้องการแทรกนะคะ คลิกเลือกแท็บ insert นะคะ ในกลุ่มคำสั่ง text เหมือนกันค่ะ แล้วก็คลิกเลือก Object นะคะ แล้วก็เลือก h e c k from File นะคะ คือการแทรกวัตถุ เช่นการแทรกไฟล์เอกสารโน้ตเพจเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะคะ ในที่นี้ก็จะเป็นไฟล์ชื่อชื่อไฟล์นะคะ test object นะคะ แล้วก็คลิก insert อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนะคะเราคลิกเลือกประเภทของ Text Coding นะคะ ในที่นี้ก็ให้เลือกเป็น Windows Default นะคะ แล้วก็คลิกโอเคค่ะ อ่าจะได้ผลลัพธ์ดังรูปนะคะหลังจากนั้นเราก็เสร็จสิ้นการแทรกวัตถุไฟล์เอกสารประเภทของ t e x แล้วค่ะ